สำหรับประโยค您好欢迎来到塔图市警察局แปลว่าสวัสดีครับ สถานีตำรวจกระทู้ของเรายินดีต้อนรับ คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่า塔图市แปลว่าเมืองกระทู้ ภาษาจีนจะเรียงคำว่ากระทู้เมือง ว่าจิงช้าแปลว่าตำรวจ คำว่าจี้แปลว่าสถานี สำหรับประโยค你好请问我在哪里可以报案แปลว่าสวัสดีค่ะ ดิฉันแจ้งความได้ที่ไหน คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถาม คำว่า我 แปลว่าฉันคำว่า在แปลว่าที่คำว่า哪里แปลว่าที่ไหนคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า报案แปลว่าแจ้งความ